ดีค่ะทุกคนวันนี้เกจะมาสอนพับดาวเอาไว้ใส่ขวดโลนะคะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เต็มเลยนะคะน้ำรักเนาะโอเคนามน้องก็จะชื่อว่าดาวกระดาษนะคะ อย่างแรกให้เราเตรียมกระดาษอะไรก็ได้นะคะ กระดาษรีไซเคิลก็ได้นะคะโอเคไปเริ่มทำกันเลยค่ะเนาะอย่างแรกนะคะ แบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะ แล้วก็ทำแบบนี้นะคะเนาะนึ่งนะคะแล้วก็ให้กลับด้าน แล้วก็อันนี้แบบนี้ ส่วนส่วนที่เกินนะคะก็ตัดออกเนาะแล้วก็หันมาเอาอันนี้ เคค่ะ ก็เอาขึ้นนะคะ แบบนี้ เอาลงแบบนี้ ให้มาอยู่ตรงนี้นะคะนะแล้วก็พับขึ้นพับลงได้เลยค่ะทุกคน อันนี้เก๊ก็จะพับขึ้น พับลง พับไปเลยค่ะ นี่พอเหลือแบบนี้นะคะ ทุกคนเห็นรูไหมเราก็สอดเข้าไปค่ะ สอดเข้าไปเลย จะได้แบบนี้ แล้วให้ทุกคนตัดออกนะคะนี่แล้วก็ให้ทุกคนบีบนะคะ แต่สำหรับเก๊กจะทำแบบนี้แทนมันง่ายดีนะคะ ไปดูกันเลยท้ายคลิปนะคะโอเคค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็เอาขวดล้มมาใส่ได้เลยค่ะ ดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะ ติดตามด้วยนะ บ๊ายบาย